เหนื่อยครับแล้วตัดทำไมครับ ไม่รู้ตามแล้วครับออเสร็จสองร้อยอุทัยจบไปในสสิบามชั่วโมงครึ่งครับโคตดตู้ไก่ตูไก่พี่วีครับพี่วีเป็นหัวลากครับคนนี้ ใส่หมวกใหม่ หมวกนี่เด่นชัดมาก สวยหรูดูมีราคา 拜拜。 โลเนี่ยยี่สิบโลสี่สิบกว่าแล้วไหลลงแล้วครับ พี่วีจะโชว์สกิลการสลาลม And I've been chillin', watchin' the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our clouds when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibe. หึงแล้วจุดซีพีตัวสีนด้ประมาณสามสิบตัวน้ำร้อนสมอทอง ขาวรองเท้าขาวรองเท้าขาวครับหมวดชัยนาทเดียว normal ก็จะไม่มีคน Trying hard, but you wanna be my friend Ain't no place to hide, ain't no one พิชิครับร้อยผู้ไายชาญพี่วีครับ เหนื่อยครับ แล้วตัดนทำไมครับ ไม่รู้ ลงไปตั้งสามสนามอ่ะ เออ นั่นสิ เพื่อเพื่อ ไม่รู้ เพื่อเหรียญอันเดียวเพื่อเหรียญอันเดียว กันเดียว เอา จำเป็นต้องลงอีกสนามหนึ่งเพื่อเอาเหรียญสามมะขามมะขามสองร้อยก็ไก่ พบกันสนามหน้า มะขาม ทุ่งมะขามไอ้จิกเด็กชายบนปัดโอ่งราคาราคา